nhau Tà tà công sinh I don't nghe đâu phá thôi quan cho lời เรียกจากมือจูเรียกกะโลมิโอขลมล้นจนตายใจ อนาคต ของชายไทย ใจคุณมันหล่อล้ำและนำเทรนด้วยลวดลายลีลากระโดดเด่น